သမ္ယမမနိုင်သောမိပုပ်ဘောစီထောသောစေနာသထတရာတက္ကရှာမလုံအောင်စင်ဟောဝိုင်းစွန်လုံးလက်ဤလွိမှုပြစုံတော့တံမောတန်းစင်ဝိစီတောင်းသာပုပ္ပမုံဇဗရပိတိသောစေရနာသထတရာသံပါပိစုံတျံထောနမောနမောမွန်စနံကိုတော်ကောရမဗုဒ္ဓခမ္စောအမိတော်လုံးပုံဝဲတန်းမောတန်းစင်စနံစရောက်လေမှုတန်းဝန်မနိုင်မိခောကစံဘုံခံပြန်ကျင်မိငနေကစံဘုံခံပြန်ဆိုင်ဟဘောပြန်ခိုးကြိုက်တန်းกว่ามึงကမနိဗ္ဗာန် ยียันยิงสู้ซึ่งหลังในเชียวเล่ไล่วันกันมาหลุดด้านเขานำซ้มบ้านดำดีโกดอกรมาพวกได้คำเสาไว้มกาอีกบ้านดำมุดีสังขาเสาดังหลาย นอกลือหรือนั่นคือบ้ายกี่บุกโกเขาเสาเซินข้าใสยโยซาอาทวิปัตนาลองย่างดังกำนาการกรรมทันรา สามสิบใบยังต้องสมยุคนั้นรักขันดาฮาบาเปลี่ยนมาลูกกว่านั้นเพราะรันตอนนักเว้ยมก้าวผมบ้ากลางวันในนี้ก็เป็นอันเย้ายาวสี่ชาสดโดลิงามยามเดียวซ้อมในบ้านดะกะเฮาคุบเขาเล่าเลี้ยงต้องบันไว้สามาถทะเลผู้สามีตาข้อบรรราดะกะอุบามยาวเขาดังโมดังเสียงว่าเสื่องหนังแล้วเออวันเมื่อในเขาเป็นมือหลีวันกลางมือสาวันหงวันใหญ่วันหลงเศร้าจิรนาเศร้าดาเน่าเขาก็มีสีคารวาซาการเฮิรนการยี่การลูกการไม่การโซการโพสำลัยล่องลายเบิงลายนี้ก็ ไม่เป็นอธิกายิยลำลองเบิงลงเสีสวมเอาพระอมุตรามุสังขามุอันพิวเลยการนี้กู้สุราล่อนล่อนซ่อนเดือบสืบทราบกันมา ต่อถึงอาจายามต่อเหลียวในบ่อในเสืองมิงกระรำเปลี่ยนกองเกี่ยวชามสามังกรานำดอนพอนิโซในสานาโซกามปารินิปาน ဆိုယံစုံဖန်ပြန်မိုက်ဖိုက်လေဟစ်ကေမန်တန်းထောက်တန်းပင်တန်းတိုင်မြို့နောက်လောကဒရနိုင်ကောပင်ထောက်အပန့်ပရာကုဇာတိလေမြတ်ကုပါညူအနဝနတ်ပြင်ဝဟောဆောက်စံအံတင်ကောပဝန်ယံစုဘန်ဆောက်စီနာဆောက်ဒါနတကရကမဟောက်ခေါတန်းမတ်ကောအထုတော်လေယူအနဝနတ်ပောင်ဇာဟံဖန်ဝန်စေကမြာမြို့ဆိုကံဗရိစဟောတရားတော်မြတ်အပုဒ္ဒခမရာဆောင်နေပနာမဝန်တန်းဆုနိုင်တိဟစ်ပင်တက်ကိစ္စကာရဝမောကံကံနမ်စုမူဇာဖြစ်ပန်းကိုတော်မြတ်အပုဒ္ဒခမရာဆောင်ဝန်တန်းယူရ โอกาซาโอกาซาโอกาซาเมื่อไหนเขาเปลี่ยนเลือนลีปีทุนวันกองเอาขามยาบ้องสูงเลียงดะละอิงเพียงอาลุงเบื้องพงโกนนำยามุนยามเงาย้อนผิดย้อนบางสิ่งเดียมุนเสียงคำเลียงพระเฮาสวรรค์บวงในลำเลาสวยยองมินาดองเดียวว่ามันพากันกันเกิง มามันเปลี่ยนเสียงสามเสียนกันมันเนี่ยเลียนกลมเย็นพอยมันก็เย็นงอนงอนลมกอนบางบางเสียงหลังพอมีสิบใบลิมอยู่กับมันเลี้ยงเหมือนโมเจอมามันเกี่ยวเหมือนสิงเบอร์คดียดมันเข่าลีบเหมือนเงินสุกไฟบุหงคาเก่งเสาบอเขาเปลี่ยนมาราพอทีลมมีเอาหนึ่งขึ้นถึงเปลี่ยนพระยกยาอาสานีดงเซนรีและคณะดอกกี้ยองเจ้าสีทุนนวุนเวียงเสื่อมดุมดองสิเบาเสียดีเมืองผีดังไง và rai bó biang nằm liêng nằm trăng bó cắn nhan nhan mượn mùi có bờ phúng rồi đã khô đô hang đen nửa sàm si bài bàng sang bị đắng quân nô xuân xuống ma đã ra tiết tuyển bữa nào galia nào hòa bốc đô dân nó nick ban đầu cái sợ đi đi bốc caro sang hòa đoan sa đang ba can sa nào loan kiên quan lắm giang liếc tiếng gì đi bị can nan là can liếc giếng hà hòa mà già mà điên dùng lên biết phiêu đi nở hình hiệu bao hòa miếng cầm đường yên lâm lương hòa muộn cho bóng ốc dô để cô thun liang hẹn hồn của sông đông băng Dạ cầu đi nhang bướng vì nén gì hòa môi gối đồ bằng hồ gương đâm mưa khăm gió bọn khảm đúng ở ông bọc dạ ya khao đẹp đồng mướng cay lễ chứ sống bị bị nghỉ đó nàn đã gà gà đón bàn bàn gia liệu tha giáo sư gòm leo áo đi mưa nụm trùm khăm giáo sao hậu diện giam và đừng sẵn gan sao má hổm trộm na khổ na ai ga biên na lụp bia mà lụp lại lỗi luôn quay cùng sao ngao sao ăn đi này yon thịt băng với phụng đỏ cam đỏ nhàn đỏ đá đỏ mùi đỏ ăn đỏ nhà yếu đỏ yêu thứ đỏ xin thứ đỏ rồi đi đỏ thà mẹ khăn thà ra bì phun bì đa gà đa băng khả ma khúc liếng một đồ ai yon thịt băng sao cho sao giảm đỏ mù giảm bù lù bị quảng tán đi phi lê con một xuân phong cần vay cái này cầm đừng กันเออมุนอยมุนอกิสากาว่ะมกุมกำนำสมุซาไวสากุดอมยาราพุทธคำพระสาวนิโกเป็นอันเยาวยาสิกาสดดีงามยามวันมนาอินศาสนามุนคำพุทธสอบมาซึ่งขึ้นเลยไม้ยาสองเฮงห้าบาทใบสามสิบกว่าก็สายาสินินเนสเกรตบีเมืองเดิงกานีิก่อนคำนับเลยไม้ยาเฮงหนึ่งสามบาทห้าสิบใบเส้นนีหัวดีสันนะเลือนเปลี่ยน วายเรื่องไรสิวันดันสิกันนี่เมื่อไหนเข้าเป็นวันดีวันแม่วันดีมีมังราในเรียนเศร้าสีนาเศร้าดานะ แต่กาเชียมาหลวงเขาเขาอีกเลยหมู่ปีซุ้มน้องตั้งมดดังเสนก็เลยมาเฮ็ดมาสั่งมาหังมาบองการนี้กองมุกุสุตราหลูดันเขานำซ้อมบันเดียหันสั่งข่าวเจ้าคือใบยกีบุกุเขาเส้นข้าจยุาะอาทุนาการกับมาทันรานั้นในอันในห้องวัดดานากุศลกรรมสีดนาเมื่อพระเวทการลีการเมียนลองหลูดังดันเขานำซ้อมบันดังมดนั่นดิเลยไวใส่เสื้อหื้อปอนเนี่ยญาน้าตามไปยกเสียนว่าเฮางานเสียนว่าแต่กาว่ามือเขาหลูหน่เนาะยานเสียนในสองทูหนังก็เขาหลูดังสีดามันเป็นยาหน้าวิบิวยานร ร่ำความผานั่นไหนก็น้ำตอนพรดีๆเขานั่นก็อย่าว่าก็บ่เสื่องหนังในวันเมื่อในเขามันเป็นหยานหน้าตามเบี้ยวในหยานเสียนให้เลหลุกตาในเขามันเปลี่ยนเสื่องหนังนั้นว่า นี่เรียกว่าเดี๋ยวเห็นอย่างเสียงเสียงหลุดดั้งขลาเศาเออบ่ว่าเรื่งหนังไหนซึ่งตาหน้าไหนวิวดฒตาในดีตาตาหน้าบ้านหนึ่งวุฒตาในดีตาตาหน้าบ้านหนึ่งว่าวันเมื่อในในอันเศร้าสีหนเศร้าตาหน้าเขาโฮมหอมคว่ำจำกันเฮ็ดสั้งห่างบองการนี้กองมุกุโสการหลุดการด้านเขานำซ้อำบ้านสร้างว่าดังโมดังเสียงเสียงไหนหลุดูไรไหวเสือเสืองหืออ๋อตาหน้าคาราเบลเขาไหลมาเฮ็ดมาสั่งมาห่างมาบ่ไหลมาหลุดมาด้านวันเหมือนในนายบ่ไหน เอาเมืองคำมหานิบานันเฮ็ดเป็นอายุอายองรามันสิเลยย้อนสู้ถึงนิบานเฮาเจียวไหลออกล้นป้นละ มือนเสหนังไปนะกะเขาเก่ามาเมื่อไงนั้นสาดีลองตั้งเตสระลองตั้งเท่าอย่าที่ลองตั้งเปลี่ยนมารณะลองตั้งตายนั่นสีกรรมดีขาไม้เสือดินี่ปันร้านนั่นดีเหลียวไปอำซื้อมังทางว่าใครเปลี่ยนต่างซื้อต่างเบิงนั่นบ่อนไหนซึ้งเอาเมืองข้ามานีกปันเฮ็ดเป็นอายุย่องราศีนั่นหลู่ด้านย้อนสู่บ่อนไหนก็ห้องว่าวิวดานในดีดาตานาตาหน้าย้อนออกล้วนป้นลานนั้นสัมสระ อันในห้องมาทังญาณหน้าดำเบี้ยวญาณราีหญาณราความผาญาณราผาผาสิเลหลู่ด้านยาวอ่ะ ยอหลุดันเสียงอย่าเสียงนำเสียงยานซ้ำผ้าพ้าหยานความผ้าซ้ำเป็นหยานหน้าวิบิ้วลูอยู่ก็ยานนำเสียงนั้นมันเปลี่ยนตาหน้าสังพูดด้าในดีดาตาหน้าปองว่าสังตาหน้าย้อนเอาวอดตาหน้าย้อนเอาวอดมาในมันปองว่าสังคือละอ๋ออันคาราเบคาราเก้าเขาในเฮ็ดไรสังในห้างในปองในอยู่ไรด้านเขานำซ้ำบ้านบ้านเหมือนในนายย้อนสู้อะไรเปลี่ยนสติสักใหญ่กงเดบไว้ซาสีกำดีค่ะย้อนเปลี่ยนพีดีพีมีอันก้นหลีก้นยาอัซ่ามีกว่าดังหมดดังเสียงเสนาเปื่นห้องว่าตาหน้าย้อนเอาวอ bạn bạc prime à này nữa ที่เรียกว่าตาหน้าย้อนอาวุธล่ะเปลี่ยนสถิก็อย่าเปลี่ยนใส่จ่อยก็อย่าเปลี่ยนกลงตัวป่อยซาลงให้ก็หลายเอาเมื่อเปลี่ยนคุณปีคุณสังสักแก้ววัดดีมังสาว่าดังบดดังเสียงนี่ก็มีขันดาหาบายุกนำตราซึ่งสู่เขาเขาว่ามีอระกาดังบดดังเสียงต้องยกยกปื้ยิบยิบดังบมดจะไหนบ่ไหนซึ้งลองตั้งตุกขานันสองมันดีกลางหึ่งกลางเพราะยังว่ามีตัวใจยุกนำสองบ้าบ่ไหนซึ้งลองตั้งตุกขาดราดังบดดังเสียงนั่นทำออกล้นป้นอะไรเผาไว้เพราะอ่ำล่ำสีกุรอกรมาปุกดาคำเจ้ากายกาตุกขาสีตติกาตุกขา สีตติกาทุกขะสาทุกันมีสีดาก็กายกาทุกขนลองตั้งตัวทุกขันอ่ำล้นอ่ำก้นไหลว่าก็ยังมีตัวมีสายเนาะ เขาเปลี่ยนเสถียก็มีตัวมีสายเอาเมื่อเปลี่ยนคุณพี่นั่งผิวก็มีตัวมีสายก็เปร์เส้นหนังนั้นในที่เขาหลุดเขาด้านในห้องหยานะตามบยวเสียงอย่าห้เปลี่ยนหยาหน้าวิบิวในกูก็กูกันดังหมดดังเสียงในเออวันเมื่อในอันเศร้าเจนะเศร้าด่านหน้าะตะกาศรัทธาตะกาเมียวเขามาหลุดมาดันเขานำซ้ำบันดังบนไหนเฮาเปลี่ยนวิวุดานในทีดาด่านาเสกัมในป้านามาวันดังสุด เขาสอนสังอ่อนอ่อนสั่งบอนสอนบันบอมียาเขาเขาดังหมดดังเสียงเสื้นหนังในเอาในเออเปลี่ยนกวมาในการด่านะราก่อนหลุมหมอเห็นเนาะชีลาดร้านวางก็ชิ้นห้า ชิ้นแปดชิ้นเก้าชิ้นสิบต่อเมื่อถึงกว่าเองเรียนเวาราดีลาตรา นั่นก็เฮาหมอส่องเสียวเปิดปากันว่าย่อเฮาดีย่องเย็ดดินดิ่งเป็นบ่เสาดีการดันน่ะ การสีหน้าในหลายๆก้อยเนี่ยมันหือเด็กกะย่องแต่กะว่าพเขาย่องเย็ดติ้มติ่งเป็นพอสายกันในก้อยก็ลองว่ากินลีเจ้าซะกว่ากว่ามามาในสัมสระลองเกิดลองเท่าลองบินลองตายดังบสซะไหนมันหือดีออกล้นก้นหลอยไหลเขาเฮ็ดซะไหนก้อยก้อนนก็อันดีเนี่ยการด่า้าตร้านเมียหล่อนร้อนหรือเด็กก้อยกะพะเขาย่องเย็ดติ้มติ่งเป็นพอสายที่ไหนเนาะมันเป็นตันยาเลยจ้องเดียด่ได้กว่ากว่ามามาในสัมสระในก้อยก็เพื่อเศร้าสีน้าเศร้าด่าหน้าเขาคุกเขาเล่าเลี้ยงต้องฝันไว้สามาแต่หน้าร้าได้ก็ยายินมาตั้งนำยาวลองจ้งตั้งกำาซะก và đang một đang sing khen đầu gió khả minh đầu lông bông văn sĩ cấm. ยามเดียวเขา i à u sang này có sang lấy sở sở sang rồi lấy hoa này dương nặng này áo mang t i ก i có quả hoa l ง n g c ง ẳ n g tăng cầm lại bọn n ไ y đ ก p lại có เขาว่าก็้อปัญหาที่บ้านวันต่างาก็มีซ้อมค่อยแต่กะเขาว่าเนาะยามาเอาซื้อในเออกว่าื่อซึ่งหนังในเศร้าสีนะเศร้าตาดาเขาดังบ่ดังเสียงอย่าไปย่องเย็ดจินติ่งเป็นโปเสาวดีการตาหน้าสีลาอันหลายไปวิยทูทูปัตนาชิวมาชินวิปัตนาปวนาลองจ้างตั้งกำนาการกับมาท่านรากดินะขันดาฮาบายุกนำราเศ้าเก่าได้มันขอบยานิวมันเจียนอยู่ซึ่งคืออันว่านะดูไล่เอาตั้งอาบ้ามาตะลองอ่ำลงโตลื งจริง้ังว่าสติตระนะ สติปักตำหยันซ้อนลำเต้ยนำนำอยากขวาโปเฮ็ดเบิงนั้นตักเลี้ยงหันตันนั้นนี่ปูตาโดนเยซูโดนผู้หลงเสียเจ้าเมืองหนองซาไว้เอาตั้งสติตระให้เลยตุ้ยดองบ่อนซื้อดีหันมายากระดิขันดาฮาบายุกนำราปุ่งมันพอกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลู่ลู่อยู่ทางมดดังเสียงสนั่นบ่อนก็ป้อมอยากเข้าเขาดีหันมาอยู่ข้างผางมันดังโมยาว คนรอกะเขาไหนสัตว์เก่าเขาหลังก้นมาเด็ดเตียงเก่าเป่าวันยันซูทะเลมาจึงโก้โคเมียนมางยะขาสานาดอกกรมาปุกดาคำเจ้าในเตียงเก่าเป่าวันยันซูมาก่อ ตั้งนำตั้งหลายนำหมดเดียวไปกาซาได้เลยมาจุ่มโป้พ่อเมียนงาขาสานามุนคำพายเป็นจบคือเฮิงเบิ้งสายบ้านหนังสายเรียนด้านสายวันขึ้นซื้อหนังเรือนเมืองหนังเล้าเขาหนังจิ๋วผิวหนังเมาสายหนังน้ำนอนนวัตะอันนวัตะเตียวกวยน่ะซึ่งหนังเศร้าเก่าย้อนซูมานันเท้าสมเฮ็ดซอมข้าไรอยู่อ่ำหาว่ะหาอยู่อ่ำหันว่ะหันอยู่อ่ำเอาว่ะเอาอยู่ไล่ไล่อยู่ซ้อมซ้อมอยู่คือไหนมากระทาใจเขามีไว้พกคอซึ่งนั้นข้าไรอยู่อ่ำหาอันวเนไหน เตียวเศร้าสั้นเขาก็อีกเลยปอมเมียวเศร้าด่าหน้าตะกาสะท้าตะกาเมียวเขาเสื้อเลยมาหลู่มาลองมาปองมาหวังกั้มเกียมเทียมจ่อยสานาพุกดาคำสวรรค์เหมือนนายเอานี่ป่านร้านวันนั้น สู้เขาเก่าห้าเมียอากาศดังหลายย้อนมาในซานในก้อยก่อมกาเพราะยังเป็นเสาวกตาอยู่ป่อนในกูซากูซานั่นเก่งเก่าเป่าวันย้อนสุวรรณิกบานหน้าพิเสียฮอดู เสื้อเขาเป็นพิเศษป้ามันทองเมียกว่ามา นี่บานชีกามดิคานหนมอกจาย้อนก็ย้อนสู้กัน อยาเล็กเล็กเลี้ยงเลี้ยงเตียวอันให้ซายิ่งขึ้นมา ต่อถึงปอดท่าเมียเกียรติสากี้มีผ้าเขาเขาดังหมดดังเสียงมอกูก็ย้อนสู้นิกบานราเนี่ยไว้กาย้อนสู้เส้นนั้นใหลายเล่นไล่เนี่ยป่อนในเด็กเผาดีขี้แต่กาเขาเนาะเขาก็ย้อนออกไว้ดับขึ้นมาทำสานะพลายมันเจ้าเสื่องนเอา กว่าเพื่อนนั้นเลยย้อนเอาลายลายเตี้ยมลายว่านี่ป่นรานันย้อนเอาลายลายมันได้สิได้ดีเลยเฮ็ดคือหลาเศร้าเออป่อนเองเหมือนเส้นหนังตอเลี้ยวตะทงมูลละเม่งก้นสีระวนด้านหน้ามากรรมาทานได้ มาผุยไว้ในผุยไว้ลองสังหลาบ่ในซึ้งตาก้นดีกว่านี่กว่าเนอแต่กะเขาว่าบ่ไน้ลาดีซื้อเนาะเออ กว่าเบอร์เสื้อหนังในกูก็กูก้นดังหมดดังเสียงกึ่งตั้งเสาเก่าย้อนซู้หากบ่กึ่งตั้งเสาเก่ามาพบทบสานาพลายมันเจ้าหากบ่กึ่งดังตั้งเสาเก่าคาไรนี่กว่าไหนอย่าไปย้อนซู้หลายๆก้เนาะร้านนี่ก็ย้อนถ่อมหลายๆเสื้อไหนดีเย้าวเนี่ยมยาว แต่กะเขาว่าย้อนซู้หลายๆเสื้อไหนดีเย้าวเนี่ยมยาวตู้เสาเก่าจะได้โกทุกโกท้าคัดเสยโยซาอาถูกเตี้ยๆว่าว่าด้วยรู้พลายมันเจ้าเขาเพียรทาบารมีมันเนาะเจ็ดสังเข เเก้าสัง高上给西上给ัมพาลุ่มลุ่มกูดอกก็มาพวกดาคำสาวเพศหาบารมีมาถึงมาสาตร์ไวหัางกำเลื่อนสุดมิสิมาสารสุงนี่คุ้งตังโมดังเสียงนั้นป้อเนเองสามในกดทุกกฎถ้าขัดใจโยธาตราแห่งกาฮือตะกราสริยาตรานั้นหกกบเข่งเข่งคือย่งยาสีขันทีเขียวจำย่างยำเยี่ยมกรรมตะกราสริอาเลลาทับล้อยองตั้งกันไหนหนึ่งตีดังเลยเปลี่ยนพระรามยสวนละกันนำเอาทางห่างแต่ก้อนผุนยุ่งอย่างคันสวรรค์ละกันละสีกอดเรเลเกยลงหลังในกกังซิกโซ sa pho chạm đỏ mi ma tiên sa hà trang bờ nay chẳng yạp lơ kiên sẹn cả lại mân tư nan thức biển sao số tạm sàm dưng yạp vừa chịp chén chạm nhân như giờ nương nan lúc liang phẳng hẳn vương mẫn đi sóng yạp ra này yạp cha tất cả không ạ à. อัมเลสีพระเป็นสอดุมาสิมุนีถูทาคำรายเอาศาสตร์กำเลินสุญญาบารมีชินเต้เต้ว่าวะอันเดตุเดตึงเดเดียเดนึงมันสอกว่ามีเอายังเลยมาโกทุกโกดาข้าจะโยธาเทียอยู่หกขบเคียงเคียงกาปานเท่าเมื่อเลียวว่ากันวันจ้องวันนี้ก็กลางเหนือเมืองเลี้ยงลูกกว่าเดียมเจ้ากลางคำกลางวันไปด้วยว่ามือก้อนหนักขับมุงด้วยกลางวันเนี้าแต่กาเขาขึ้นมาเืินเนาะตั้งเกียนศาสตร์เยี่ยนเท่าเหี่ยเย่อขึ้นบอกมาเออในโซฮาได้ซ้ำเต่งกับบอกวันย้อนส่วนนี่กวนร่างก็ดาลีใครโคกวนัวเพอดังกว่าเขามีเบียตั้งเนีย ามีเปลี่ยนอื่นตั้งถึงเฮามีเอมูตังสูตาว่าใครทบพระราขยาเฮอคำล้ำละใบมือเพียบสู้กันโซไลเมียนเมียนใส่ขาดสะเพียงมือซ้อมคือคือเปิเจ้างอ่างวังสู้ดองละความหาดองได้ยามดีตุกตาเฮอคำพระราาไว้ปันโดยอ้ามเลียวซึ่งซ้ำอ่ำขี อาลูที่ซ้อมเสียงในผุยไว้มากังราบหยัดป้าสติปัฏฐานราศีบ้าเพิ่ขมาขี่มามาตะกะเขาว่ามันว่ามันว่าได้ว่าไทยว่ายนบาคนกระเขซ่าดังหมดดังเสียงเลือกนะบาคนผันคนมีคนปีคนหยอม ทางลีหังซาเตียมเตียมสูงสูงเขาเขาลำลำเลิกนาเตียดอมยาอาพวกดาคำทายเป็นจอาไหน ผู้เลิกเพิกย่างกำซ่องชอปเปิดบาก็มันติดทบญาเดียวรัสเซียร้ายมันรัสเซียนิกบานอันวานั้นเออด้วยกูเราคำเจ้าย่างเลยย่างกำหมูแทงกันหน้านึงแต่ได้ความถึงนิกบานรานะเดี๋ยวด่านรวยแล้วจิงแค่ ลาเด้ง g n ยาตะกะ đ อตาดิโกทุกโก ổ thu ัดสวย c k ซาให้บ่หันยุ ra k h a สองบาเปลี่ยนเปลี่ยนลู่ลู่อยู่ดังหมดดังสิ่งนั้นมันอย่า b ิ ế n เขียนใจกาหือนึงในเสาวดานาเขามาจ้างกำซ้ำด้วยเอาละเสาวซ้ำก่อดีลาในเรื่องไหนเด้ยักกันนึกว่ามันเดือถึงกันหลุมเนาะเข้ามาถั่วไปทางถังมันดังหมดเหกัมสังว่าใครอยู่หำหาวันนี้ป่านนี้ใครกูก็สังซื้อว่าเสื้อเลี้ยงไรบ่ในเด้งขึ้นตะกะเขาสวนลงเอาซึ่งเขาผันเงินซึ่งมุนจ้างตั้งตอกในเด่มยาสังเอาตะกะเขาว่าเสื้อเลี้ยงไรให้เอาเลี้ยงเปลี่ยนบ่ในเด้งเนาะเออในตะกาสะเทียเมืองในแต่นมยลงตะกะ ขาว่าสายข้อลงห้าตันฉีหาเจ้าก็คือมามาเรื่องไหนเด่นนอกโยมคือเราโยมตะกะเขาว่าเออความไหนใครอยู่เล่มหาวะนี่ปันรักใครกูก็หาหาอยู่ก็สามีญาไอ้ต่อยต่อเด่นน้อยนอนเนี่ยใครเต้นนะกะวะใครอยู่เล่มหาหาอยู่เล่มหันวะ สปอร์ตร้านในหายแก่แต่การก็ว่าเนาะมังซื้อๆก็กว่าน้ำหมักบักเบียดยี่ขึ้นอีลงอาซามีกว่าดังมดดังเสียงเในก็เฮ็ดมังซื้อๆกว่าจ้างกำเนิดเถินเนื้อคือขามปันหินคบยุ่งคบไปเลยกูทุกกูท่าข้าเสยโยซาก็มีหากูเสื้อกูเบิ่งกว่าหาราศีนาเมืองเปียดนาพระกว่าที่สามดีไก่ดังมดดังเสียงหาวเลยง่ายๆเงียบๆเลยป้อมเมียนล็อกไลน์นี่ลานซีการกูดอกก็มาปกด้คำสอบอามิ่งดอกลงปองไม่ซื้อหันได้แต่การก็ว่าสปอร์ตร้านในเนาะเมื่อหลังเขายิบเอาดังสติตราตุ้ยจองซ้ำก่อนสั่งได้หันมาเออสปอร์ตสปอร์ตรา หาอยู่หันว่าหันอยู่เลี่ยมเอาอาจ่างเมียนปฏิบัติต่อเลี้ยวเมียนมาวิมุติโอกาสเข็ดเข็ดเบินจ้างเข็ดเบินกรรมเข็ดเบินอะไรมาเตียปวดอย่าเข้าหาดังหมดต่อเลี้ยวหันอยู่ยาวหางผาหางมันดังหมดดังสิ่งซึ่งซ้ำอ่ำเอาละต่อเลี้ยวเข้าบ่หันยาวโลอาจ่างเมียนปฏิบัตินะหันอยู่เลี่ยมเอาว่าอันนี้เอาอยู่เลี่ยมไรว่าแา่กะเขาว่าเอาอยู่เลี่ยมไรนี่เป็นที่สหรับสะโพดร้านเรียนเมียนั่นยาว เอายี่บอลเลียเส่งนั้นเลยมันไรเนี่ยไรเมื่อไรกูดูเก่าเสาเก่ากูทุกกูถ้าข้าเสยยูซ่าสองริโมซ่าขันมาเออสมบูสมบูรณ์ร้านนั้นเอาอยู่เล่มไรไรอยู่เล่มซ้อมชาณาพรยมิ้อมมาเนี่ยบางซื้อดอมใครซ้อมหลงสิ่งดังเมืองเกียงตุงในห้องบ้านเนาะสิ่งดังเมืองในห้องบ้านไรอยู่ก็มซ้อมซ้อมอยู่ก็มคือละคอที่หกอ๋อพระมิจอมเจ้งกับบารมีเพียรธาบารมีมาในเด็กเขาหาเสียกบดังหมดดังเสนซ้อมตัดไรก็มขึ้นมันเสาไรเอาอันวันนั้นกูก็กูคนดังหมดดังเสงนางกามากระไรใต้หลวงหกคอในเอาใส่เนื้อ แต่ห้างแผงมันสิโอ้ตราเสียตรามันตราเสือนี่ป่านนีนเพราะเขาขลอยเตี้ยเตี้ยเลี่ยมดิ่งบ่ไหนเตี้ยดีเลยโกทุกโกท่าข้าเส่อยูซาด้วยกวยหลงอ่าดูไรป่องเตอเส้อไหนห้างแผงห้างมันดังหมดยาวโอ้ตาดีมาเปลี่ยนขว้ากนอีกคนหยาดมันนึกดาดาเพราะว่าตรงละพานวันนี้ก็อ่ำง่ายเตี้ยลง อันวันนั้นดูไรป่องเตอห้างแผงห้างมันดังหมดเสื่องหนังในเออกวนในมีหลายมิ้วล่ะแต่กะวานเนาะ ပေဒမနုဿနိရိယမနုဿတရိษာနမနုဿပရမထမနုဿနဲ့ကိုယ်နဲ့မိရှိမျိုးစံနဲ့ပေဒမနုဿมันဟောว่าคนปิกดาวะตะกาคนเนี่ยก็คนคนหูมันกินข้าวนังกันก็ตะกาเขาว่าเฮียงเลยซ้ำฮอว่ามันคนปิกดาล่ะปอนี่คนปิกดาเนาะนี่มี2မျိုးตาမျိုးนึงสัตว์ก่อนปานอเนี่ยการตานะล่องลีล่องหลูตังตันตังหมดตังเสงก็เฮ็ดสร้างหังบองอยู่นังกาปุพพะเสนาก็ซึนสัตว์มงสะเสนาก็ซึนสัตว์ก้อยก็อปรเสนาเนี่ยสัทธาตระเนี่ยหักปะ ờ tao lùi bà xin quả cái này mốt quả cái này xin long xin lại tí giờ biếm quả cái này áo này ขึ้นสีลองสีหลายสารอาประราศีนะมันขึ้นมังแบบสังนั้นถึงมาเปลี่ยนมากวนพิสุบันย่ำต่อเหลียวในบ่อไหนก็มักไม่ดีเปลี่ยนกับตะกาเขาก็เห็นแคมสังเงินคำหนก็อ่านกุฏดสังเกตบาก้อยมีและอยู่ขึ้นเตียวเตียวว่าก้อยมันก้าไปทั้งรถก้าสีหากันก็มีของเก่าก้อยหนาอ่ำฮัดกินอ่ำฮัดนุกเดดูเดด้านเส้นหนังเศร้าสีหนาเศร้าด่าหน้าเขาชนหลงในแค้นมีเอากวนสนั่นกวนห้องว่าอีสังบ่อไหนกวนปีกตาว่านั่นเนาะมีอยู่ก่อมในกินมีอยู่ก่อมฮัดนุกมีอยู่ก่อมฮัดดูฮัดดาน ซากว่าดังโมเสื่องหนังนั้นห้องอากวนปีกตาตามียวหนึ่งสามก็เบอร์ซาก่อนบานั้นปีสามซื้อพันลองหลีมีเมียนั่นในเฮ็ดสั่งห่างปองมาเปลี่ยนก้นซาได้มาในก็กินคำเลือดนะกินนะเลือดครับเงินสายก็ซับทองเหรียญซบวงมุงเปิ้นพันสามีสองผายกีมือดุงย้อนกินดังใส่ดังกว่าซากว่าดังมดดังเสียงอำไรกินก็ซ้ำตายก็ด้วยรู้เตือกเลือนเขาเมียงมวนเขาซากว่าดังมดดังเสียงเสือนั้นปีกตาน้ำว่าน้ำเมียวปองหน่ะป้อมไรเสื่องหนังนั้นนะอันนั้นไรกินก็ซ้ำตายเนาะก้นเขาก็มีเก่าแต่กะก็วังวันก็ไรกินหวังวันก็ไรกินเสือนั้นในก็ตายในก็มีดังหลำยาว เอออันนั้นก็ข้องว่ากวนปีกดาหนังก็เออปีดามนเอาดากวนปีกดาตาดีออกล้นพ้นหลอดพ่อมิ้วในสีมาเปลี่ยนกวนอีกกวนอย่างเสื้อเขาในึยาในเจ้าจ้างใครละเสื้อไหนกว่าตัวเหลียวไหนเนาะป้อมกองได้ฮะเจ้าจ้างในใครเนี่ยเปยนปีกดาโยซึ่งมาพบกันปองในนี่เขาปาฏิมาได้เฮ็ดซ้อมต่ออยู่สมวันนะ ปีดามนเอาดาอันในข้องว่ากวนปีกดาว่ะนี่เรียมันนึกได้ว่าข้อที่สองมาห้องมากกนอะไรกกนอะไรวันนี้เหมือนเสือหือเนิ่มมาโคตรตอนนั้นไม่บื้อบื้อเฉียดเฉียดเข้าเปิ้นตย เขาเอาของหลายเบิ้นเขายากเขาเก่าเบิ้นเขาเปียกเขาเลียนเบิ้นเขากินเหล้าเมาเปียกถ้ากว่าดังหมดดังเสียงสน่ห์เนื่องมาโหใจเขาเล่นไม่หุ่นบุษชิดสียองลีกุศลการด่านหน้าสีราบวานานั้นอัาคุกสารเสปกวนเมียวนั่นไปตายในก่อนเนื่องมาโหใจมันนั่นป้อมไม่ดันไพงราะห้องว่านี่เดียมันเอาตาในกวนอรไรวะข้อที่สามารถสมัสัเสือตีริสานะมันเอาตาในข้อว่าโกนตริสานว่ากนตริสันตีนอนเองเพรงะว่าสามอันวะลายลีกลายสตาวะตีสุระต้องกูฮอเรวะ ทำอันวันน้เปลี่ยนเสื้อไหลก้วยๆล่ะหมอกินหมอนอนหมอซ้อมอายุห้าบ้านกับมันคงเตียเนี่ยพวกหมอการชามันในก้วยป้อนเองก็บนห้องก้นตริกสารแบบเปลี่ยนก้นผมมันกินข้าวก็อย่าบนห้องตริกสารก้นตริกสารที่เรียกว่าห้องก้นตริกสารซึ่งนั่นแหละเจ้าเออป้อนเนี่ยมาซึ้งนั่นแต่กะเขายามหานึกกินเยอะก็เขาหมอเนี่ย ไปจะไหนนะกินเยอะก็มอนนอนเออก็งุ้งว่างๆก็มองกาซ้อมอายุกรรมกุงก็เขามองกาหมอการสามเยี่ยวนั่นก็ควายตัวอย่างจากนั้น มันมาคุกเข่าไว้เล่นนังตราในตะกาเขาเขาสึงเดิงเมืองในสองันเชีบอกกล้ำหันมือ อำหาเออกาบนั่นเลยห้องมาตริชาเนี่ยกวนเขาก็บ่หมอการสามเยี่ยวหมอกินหมอนอน หมอซ้อมอายุกยบ่ไหนซึงเปิ้นห้องว่ากวนตริชาว่าเออในตาดีออกล้นก้นก้นเราเห็นนะก้นปีตาเลยสังก้นอะไรเลยสัง วนตริสานเลสาการินนั้นก้นหลงสามโยนันตาดีออกล้นก้นรอดเฮเลมาเปลี่ยนปรมาธรรมมนุษย์ตาก้นหนีก้นหยาดเหมือนซึ่งเศร้าจีนาเศร้าด่าหน้าตะการกามายิงซ้ายยิงไล่เศร้าก้นหนีเฮาเขาเส้นไรมานังงอมธรรมสุมาโอว่าด้านเราอายามยอดเดลียวเนี่ยง่ายอันวันนั้นเท่าหมุนสร้างใครละเสื่องหนังไปเอากูก็กูก้นดังหมดดังเสียงโซเลยมาเปลี่ยนก้นหนีก้นหยาดเสียงบ้า โูในสายสายทางก็ทังทางมันดังบนดังเสียแหลยข้าใส่โยกาถูกตีเดียวเอาอาซาเขาก่อนเรียกมาสุวรรณไว้ีกการตงวันเนาะอย่าว่าไม่เรียกเขาเท่ากับวันเมียนงาเขาสมหูอยู่เฮียอะไรพุทธาละก้าวหลายๆบ่ในเดี่มเสียนยาว อย่าตีอยู่หลายๆเป้วันเขากินเขาเป้วันตายซึ่งนั้นจนกินสู้จนคู่ลงเสียเสาเมืองหนองไก่วานเนาะอายุเขาก่อนทนปะอาซาเขาก่อนทนเห็นเปลี่ยนก้นมาได้หนึ่งแก้มหนึ่งกำหนึ่งส่วนหนึ่งยามไปพะกับซากันหน้าซาผีเขาก็ในก้นเขาในนี้หล่อนไว้แต่กะเขาว่ามีกาหรือ ขาสั่งกูมึงไม่เดียวเปล่าเลยอายุห้าบ้านแต่มากูยากูมึงเลยสั่งยีลูกเมียสาวผมกูมีมันเตียงป้อสาวที่ป้อป้อไหนเด้มาเปลี่ยนคนที่สุบันยามแต่เลยเนี่ยเลยว่าสุ้มเออจะกักวันเนาะเลยว่าสุ้ยาวเขามาเนี่ยอย่างพระเจียนพระมันพราเสนิกวันแน่เ่ยดูในกูทุกกู้าข้าใส่ยูซาโดยว่ายิ่งแสดงมเดนาสานันดีเย่ไปดังก้าเวดาเร่ ဤသတံဒေနသာနာတိယပဟိတံကဝေတာရေဤသတံမကဝေတံတောမုံရာဝတ္တမိဒုက္ခရေယေအရှင်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီပဟိတံဝပပိစီလောကြီးစိစဉ်ကြီးတွေကိုဒါကဝေတာရေကဝေတံတိအပန္တကိဆရာမိ၍နေရလေကုန်၏ဤသတံမိမိကိုတွင်၌စိတော်ပါရမတ္ထတဘောတရားတို့ကိုနာဇာနန္တိမတိမမြင်နိုင်ကြလေကုန်ဤသတံမိမိကိုတွင်၌စိတော်တရားစစ်တရားမှတို့ကို ဘဝေတံသော မကြမစရာတတ်သောကြောင့်မောရံဝတွင်တန်တန်၌အတိညာမဆိုင်အမောင်ကြီးမရကုန်လျာဝတ္တမိဒုံစေတဆိုင်ခရိုင်တလွာပိယတန္တယဘုံဘုံစည်းတွင်ဇောလတော်ဝတ္တုံပါ၌ကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဟုစွာတော်ဝတ္တုံပါ၌ဒုက္ခရေဒုက္ခရန္တိဒုက္ခဘုံတန်တရားထဲ၌တဝဲလေလေနေရလေကုန်သောတတိ သာမိန့်တော်လုံးဘဝိုင်းနံလည်းဘောဒီမထိုင်အောင်မောက်လာနေဖာသာနာကွမ်တိုင်ဟုတ်ကောဝါကတရားနာပြိဿရပေါင်းဆိုတော့ကောင်းရင်ဆိုင်ခင်လိုက်သောကွန်ဒီဟောက်ခေါကူကကူကွန်စနေမနံငွမ်တော်မစုံမဩဝါဒအကြောင်းရံပြလို့တန်မတန်းစင်ဝေးဝပဟိတံအပပိစီလောက်ကြီးစည်းစိမ်ကြီးတွေကိုတာကဝေတရေကဝေတန်တိအပန္တကိဆာမိဝေနေကြလေကုန်၏ဒီမဟုတ်ကပြန်ကွန်မွန်ပြန်ထางလေးอยู่ทางมาในโลกาตราเตซาพูดซักลองมักลองมีลองซีลองกว่าอาซามีกว่าดังโมดังเสียงเท่านั้นก่อนไหนเขากด ทุกข์โกรธถ้าก็จะอยู่ใจเลยมังซื้อซื้อนี่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดนะว่าโจ้ก็ขาไม่เฮ็ดยาวมังซื้อซื้อนี่ก็กล้าป่าเพิ่งมึงแต่มึงหนึ่งมึงห่องมึงจ้านี่เลยโกรธทุกข์โกรธถ้าก็จะอยู่ใจหายเอาอันนั้นเบนห้องทางปีสีตังมนอกไปว่าแต่กะกวอนเนาะอป้าปีสีว่ามันไปซะปีสีตังได้ไป ออล哦，来空中但那那个好当帮送好样个干去呢。哟，咁你า里婆当门住啊嘿，วันนี้ค่ำกับผู้ตรายวันตรายเมืองเขายังกว่าหามันน่ะแต่กะเขาไกลแต่นั่นเนาะพี่สีดังนอกกันนะพี่สีดังนอกเขาไว้อติก็อายีลำลองเบิงลงแต่นั่นเลยกันกว่าหามันบางซื้ออกทซ้ำบกอาชางเรียกเขาเคือหมังทางว่าเตรียมลุ่มหันตายเป็นมันเหอะวันหนึ่งมาซ้ำไรลู่ไรหายเลยตายเป็นมันเก้าซ้ำซุ้มแบบนี้หลาย ๆ ไว้เป็นสีนันๆไว้เก้าก็บ่เป็นพี่สีดังนอกไว้เกลี่ีเตี้ยมไรว่า ทั้งสื่อว่าเตกับมาท่านมีดังเมืองสูงหน่อยให้มาเลยเขาก็อาถูกว่าไหนแต่เขาก็หลายก็เหมือนเส้นรักนั้นนำตะกาว่าไหวบุตรไหวบุตรเส้นนั้นก็ใครพ่อมกับเขาถันนะรักนั้นนำตะกาเขายามหันึกว่านำมาท่องแต่ก็ในไหวบุตรไหวบุตรเส้นนั้นเออความล่ำสีมามีนักถึงดังเมืองเขาเก่งตรงในมาเลยเขาป่าเบื่อมาเลยเขาป่าได้มาเลยเขาก่าจริงมาเลยเขาก่ายิ่งว่าไหนก็ยังว่าการนั้นนั่นก็มีหนาหน้าก่อนบลัยซ้ำซึ่งนั้นนซเส้นนั้นก็เพื่อเสียงก่อนมีก็เพื่อเงินก่อนมีในเอาปริบทท่าของเขาลาตีหนึ่งเอาตีสองตั้งกว่าดังหมดดังสิ่งก็ราะเป็นที่สีดังนอกนั้นเดี๋ยวเขาทำไว้อธิกาเยี่ยลำลองเบิงลงนั้น ะอันนั้นเดี๋ยวซับซ้อนความไปเข้ากับกูซาดิเลนยาย้อนมันกูปานเนี่ยดื้อตีซื้อเนี่ยมันเกอด่อยสารไหนแตไก้ตพกาะว่าอุกใจยันไหนเกี่ยวเสียงเงินคำเขานำเงินดองดังหมดดังเสียงเสือนั้น ပဟိတံဝပပစ္စည်းလောကီစည်းစိမ်ကြီးတွေကိုဒါကဝေတရေကဝေတန်ဒီယပန္တကိရှာမိ၍နေကြလေကုန်၏ခံပန်ပန်ခံစောတိတိဝဝဟိလေဟာမညာသံသေဝဟောသမိုက်အတိကအယေလမ်လောင်ပင်လုံးလူပြားတော်မြတ်အဘုဒ္ဓခံဖရာပိစသတိပဋ္ဌာန်ရာစီပါကာယဝေဒနာစိတ်ဓာဓမ္မကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु မနေဟောဝအမွေယာတောဝเมือนเฮาเจ้าเก่ายุยืนบินไหวคนเลียนกลุ่มเกิงสร้างกว่าดังมดดังเสียงจนยี่บอกสติตราตองซ้อมตองอย่างกว่านี้ก็ยังยาว ya ya phong yu này gọi yu ga po yin gọi yu nào sao mi ba đang một phong thời gian nâng nè nè mượn sau gọi ya ya สาสาวก็ก็ต้องติจินสาวก็ก็ยังกว่าเจโลผ่านสาแคลมเกิดเปลี่ยนมาโตซาสาลำเปียงสังดอกกอนนั้นก้อนหั่นดันมีโมหะมาี่เตะอายาตุวิจินเตะว่าผู้ในก็ผู้ใส่กูกรรกูกรรมโลผ่านเกิดเปลี่ยนโตซาเกิดเปลี่ยนโมห้ามเกิดเปลี่ยนยิ้มเย็นกว่าหนึ่งกรรหนึ่งกรรหนึ่งมีอันหลอนก้อนหรือกาหือกายอมวยาโดเวลนานุปัตนาตติปัฏฐานมันขึ้นมามวยมาเสียมาแกนมาเสียมาดำมาเดียงมา สร้างกว่าดังหมดดังเสียงเช่นเอาสติตราต้องจอมบ่อนีซึงลบขันเปลี่ยนมาโตสัมเปลี่ยนมาหนึ่งเก้ากี่เดิสาเดียนัเย็นกว่าหนึ่งกัมหนึ่งกัมำยอสิจานุปัตนานี่ก็ใส่งเพนเล่าไว้ผ่านจิกุเจียนซามาก่อนเงียบเอาสติตราปักเถิดต้องปันกันนั้นบ่อนีก็กี่ดิสาเดียก่อนเปลี่ยนมาธรรมานุปัตนาสติปัตนาอายุหกพักตูตัวร้านในอายุจึงเยกว่าเปลี่ยนมาดังเลก็ยิบเอาดังสติตราตุ้ยจ้องใส่กันนั้นบ่อนีซึงลบขันเกิดเปลี่ยนโตสัมเกิดเปลี่ยนยิ้มเย็นกว่าหนึ่งกัมหนึ่งกัมนั้นมันยันดอนตอนหรือกาหืออันเทว่าเสียกาดังหมดดังเสียงไล่ปูไล่ mày lấy hong lại hay có mày dâm mơ mơ mày dâm gấu cậu hay dâm mơ mơ hay dâm gấu cậu tu dần mơ mơ tu dần có dù đang mua đang chỉnh giờ này quạt sáng ก็เบปิดเขามีโลภะก็เบปิดเขามีโทสะก็เบปิดเขามีโมหะเออก็เบปิดเขาใครสร้างไม่ต่างสิงสาเว่าก็เปิดสร้างวัดสายขังสร้างสายสั่งยุ่งมันมันมันเมียนะแก่ต่กะเขาว่าเนาะก็เบปิดเขาผู้นั่นเออแต่กะเขาก็เปิดโมหะราหลงนั่นยาก็เขาสำคัญใจโยซาอาถูกวิบัตินั่นลองจ้างตั้งกับนาการกับมาทันราเหมือนเส้นเขาหาจีบวายชามสารโลกีกุกสานั้นตอนไหนเดี๋ยวเขาอาเฉดกะตั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวตัวเขาสองสร้างวันตกคงไปอ่ะไม่ไม่ยุ่งดอกต่กะเขาสึงเดิมเมืองเกียงตรงอยู่เส้นวันเหมือนไหนอ่ะก็เบปิดเขาไว้อดติการโลกี ุกานั้นอย่างหรือเพื่อนในอาาสานเดียวเอามังซื้อดินเพื่อเกินเตียงว่ามังซื้อก้าวเพื่อขามเตียงว่าอาจา์มีกว่าดังหมดดังสิ่งก็เพื่อหาโลกี่อุกษาสังซกตว่าหาราตายก็ย่อมมีมันนะ อายุจีจีส่งส่งเน่ามาส่งแม่ลูกใครพังพังหนังใครละลันเกาตื้นสุดบนยาบ่อนเนี่ยสันตีลีเตียมยาดันได้เขาว่าเฉดกาดังบ่อนในซับซ้อมความใบกูหราปรมาพุกตาคำสงมือเตียมมือหลังยาวยาวว่เออสังว่าอิสดามิมิโกด้วยในสี่อปรมาถาดบวัตยาโดโกนาสานาตีมาดีมาเมียนายาลีโกอ๋อรัชเียรามันสภาวะร้านเจรันมันร้านเซินีป่านั้นมีไก่เฮาได้กะเพราะว่าเตีย์ลยกูมาเสียเตียเสียกูมาด้วยว่าเฮาหารานในหา กว่ามาขึ้นยาในตู่เศราเก่าว่าควไปหาถูกได้ผู้เนาะแต่กะฮอนลาก็ลาเชลายหลายอย่างสิลีดีเสื่องนั้นก้อยก่อนมีนำตอนพอนีสังตีเฮา เมื่อไรกดทุกกดท่าข้าใส่โยซาได้สองดีหันมาโอ้เสียเมื่อไรไรกับมาทุกเสียเมื่อไรไรกับจ้างเสียเมื่อไรไรกับกำเนาะเจียในนย้่นะตู่เขาเศราเก่าก้อยโลโอ้เปลี่ยนแต่ในห้านวันนั้นแต่กะเาเขาตั้งบนไหนที่ตุ๊กใส่อะไตื่นมาเยาวยามนั้น ယစ္စတမိမိကိုတ้င်းနိิင်စดတดာ်တရားစစ်တရားမှန်တို့ကိုအဝေသံတော်မကြမရှာသတော်ကြောင့်ကပဟုံကြံစီကပဟုံခึงကောင်းကပဟုံကြံကပဟงံကံကပဟုံဟာอလေဟုံပဲဟန်ကိုတရห้องไတည်းမိတရားဒုက္ခတောีကောင်းသောစดားကိုဆိုတော်မူတတมတตတောาดอม်စွာဘုရာพระบินเจ้านายความสิ่งสัตว์ความอมิ้อนมิีันความอนมีอน้ตาระนำตอนพอนี่เนื้อสวัสดังบนอันสมฮอลงนางกาเจ้าฮอกว่าว่าดังบนดังเสียงเส้นก็อันเปิงอันมิดอันพินมันตื้นภาษีคอนันยาพระบิน เจ้าในสังวัตุกขดากุ้งในพระเป็นเจ้าในมีปาหนึ่งว่าก็อยู่ยำพระเป็นเจ้าก็ใครเป็นลูกข้าพระเป็นเจ้าในก็คูก็กูกันดังหมดดังเสียงมาตุยมาตรองมาหาใครก็หูใครก็หันทางทางมันดังหมดหน่อยอย่าไปกูบางซื้อว่าอ้ากับมาท่านยนันสังหยองเออในวันตกคงในไก่ยินเมืองในเดียมยำยินกับนออ้าหยองเออเมืองซึ่งซึงมาว่าเฮ้ว่าซึ่งในอาลูเขาในหยองดังวันดังวันตะกาเขาว่าหยองซื้อหยองขายหยองเมาตายซึ่งเขาจะสร้างในนะเออเปลี่ยนหนัวซึ่งในน่ะดังกาเขาว่าเขาสั่มหูหลงผุ้ดูสนอองค์มาแต่ก็วิอาพระเป็นเจ้าอ่ะก็เปลี่ยนผุ้ดูสิ ในก้นหยองกูก็ยาวก้นหยองกูก็ร้านนั้นเดี๋ยวเขาสั่มไข่หาเข้ามากูหยองเนี่ยอ่ามันขังเตะไหลแต่กรว่าขังยากซะในเนาะออกราเบอรเส้นนี่แหละหาให้บ่หันทางผาทางมันดังหมดดังเสียงไอ้กำ เดินนั่นกาอิสระมิมิก็ด้วยในสิดอดียาสิติยามันโดก็อเวดันโดไม่จามาเสียดาดอจังมองลังอดวินดันดันในอติญามาใส่อมังจีมายากงเลียนักตูสายเศร้าก่อนในป้อมมีตราก็สันดันโดลงก้นเฮาหนึ่งก่อนเนี่ยเอาหโหดอตินตินดอโหเป็นตัสันดันรับเรื่องไหนแต่กาเขาหาด้วยลูกอันนี้ตารันน้ำต้นล้วนเจียนก้นห้อหวังมีกันละอาโลใส่วันใส่ลงอาสาเก่าอาสามาละเปลี่ยนนั่นอ้างอ้างอ้าีว่าคนโอคนโดนเนียบดินเนียบมึงสร้างว่าดังหมดดังเสียงเสน่ห์ดยลูอันนี้ตารันน้ำต้นล้วนเจียนก้นหวังมีตีละ าอามีอามีป้อมเหตุการณ์ราบอนอันนี้ตารานำตอนล้อนเกียนทวาเชียนกันเลยมายาศาสนาในมันมียาลักชิงลงไอ้พื้นพื้นก้อมขันราก้อมหูซาเตียดอกพระอยู่เจ้านั้น အတွင်တန်တန်နဲ့အတိညာမဆိုင်အမောင်ကြီးမရကုန်လျာဝတ္တမီဒုံးစေတဆိုင်ခရင်တလွာပေးရတန်တန်ရာဘုံဘုံစင်းတွေစုံလာတော့ကိုယံမြို့နတ်ဆမ်ရှိပဲကုန်းနဲ့နေကောလောင်ပူလောင်မိုင်လောင်ဟောင်းလောင်ဟိုက်ဆကွာတန်းမတန်းစင်ဒုက္ခဒုက္ခကိုဆမ်ကိုဆောင်ကိုလောင်ကိုဘုံနဲ့တီးလိုက်ကြုံလိုက်ပွက်လိုက်ဟုတ်လိုက်ညာတိတိယာဝတ်တုံးပါ၌ဒုက္ခရေဒုက္ခရန်တိဒုက္ခဘုံတန်ဒီယာထဲ၌တဝဲလေလေနေရလေကုန်ဤစုပ္ပန်ပန်မွန်စုံငောပြန်ပြီစုံငောပြန်ကွန်စုံငှက်ကန်မိအကုစုဒါနေကောလေစွန်က กังอะไรสิกันนั่นก็ไอ้พอห้อมเหตุการณ์นี้กองมุกุสดระย้ำมือเฮาฮาเฉีย์กันเลยมายาศาสนาในนี้ก็เลยว่ากุนซูมยาวในกูก็กูกันดังหมดดังเสียงป่องใส่กำย้ำเดียวนั่นคือเศร้าสีหน้าเศร้าตานะเศร้าวิยาวิสาเขาเขาดังหมดดังเสียงบริดป่องเสียงแรงเสาในที่โตใดใครในบ้านสร้างสีสารกาอุทุตราวันนี้นึงในตาคำตาสามตาล้อหลักใครมีสะห้อยมีสามบาอันไหนเอาเอาไอ้จ้องผิวผู้หลักเผาสีเลโหลาป่อนใส่ติดดาวติดดา มีอยู่ก็ได้นสิ่งดิงเมืองเต่าตที่ไหนเป็นลูกไส้สถีหลงก้อนนั้นก้อยกะลูกไส้สถีก้อนไหนมีก็เหลียวก้อยสีตาก้อยยาพระเป็นสอหล่างปังมาในโลกายเอาป้อนไหนนั่งเมืองเต่าที่นั่นเมืองเส้าหนังตะกาเขาสิ่งดิงเมืองหลงเกียงตุงกูก็กูก้อนดังบนดังเสียงวันศีลวันทางวันกันวันจองชิงบนหลูบนดันถอชิงบนกับซ้อมกับบ้านในก็อ้อนกันกบเฮ็ดลองนี้กูสระกันดาหน้าศีราป้อนน่ะดังบนดังเสียงเส้นหลังนั้นยาวเนี่ยพวกกลางคำมาก้นดังหลายอ่อนกันมือถ่อมเดียพระบิณนสบสายติดตาในก้อาสัมอย่ากล้าหื้อหนังก็มือซ้อมก้นดังหลายมือถ่อมเดีย ยาพาหนึ่งดอก ทอมกูคำกูคำวันหนึ่งก็เข้าสามาอีกหนึ่งสองวันหนึ่งก็เข้าสามาสองอีกสามวันก็สามอีกมาเอาน้ำมันมาบ่อนซึงทวนคำกำลิ่นมานั่นบ่อนซึงปริสารมยาดังหลายปีสายไหวขึ้นเมื่อเอาในก็อันเปลี่ยนไซติด้านนั้นอ่ำขึ้นกว่าย้ำนั่นปริชาลงมือตังหมดยาวบ่อนเข้ากัดซูอาถามซีดอกปากหน้าพรายหนงจอกคุกเข่าเล่าเลี้ยงต้องปั่นไว้สาวว่าอ๋อกูรอกรมาพวกดาคำเจ้าดีครับ มีดังไมตตากรุณาเอ็ดลุยน้อคาราเบคารากาย่างนำสีตัวเลียวยุกยองห่อโดนดูคาราเบเจ้าเข้าทำเนื้อสารนำยาอาบุกดาคำทายมีสมศรีกัมดีค่ะสังวัดยาในป้องเข่าสังมาว่ากั้มก้อยตะกาเขาว่าเนาะพราะเขาดังไส้ออกดังกว่าพ้อมาหาดามเงารับเพ่มเปลี่ยนเขาก้อยตะกาเขาว่าเนาะขอมเข้มเข้มร้านในเอาใส่ใส่เขาพอใส่เอาลูกย่างลูกกำลูกเย็ดซ้อมในสายติ๊กตานั้นอ่ำขึ้นปองยาวในยามนั้นพระมีสนเจ้าสังวัดลูกหักสายติ๊กตาเอ้ยตัวเลียวเตียนย้อนนะคว้างอาบะคว้างถึงปัวมีสองเสาเกซูนั่นสองมิวคือมิวค่ะ มือละอะไรข้างบ่มีสองเสากี้สุสังขึ้นปอกมาละนี่สายติดตาก็ปอกมือเต้มือยาละข้างบ่มีสองเสากี้สุต่อเลี้ยวขาลงซ้ายมือถอมเตี้ยในก็เปยนเขาเขาสายเต้เต้วาวาลีจ้งลีกรรมลีเฮเต้เต้วาวาเท้าขาไหนกินลีเจ้าซ้ายกว่าป่ามามาเนื้อสัมสัสในก็อันหน้ามาได้การหน้าป้อมไรอันป้อมไรไข่ป้อมเดินงที่ขายาวต่อเลี้ยวในขาลงซ้ายมือถอมรามายาวในนั้นเสือลูกซ้ายไข่เขาทำสารนามยันอาปุกดาคำพายมิเสาเต้เต้วาวาดีขายาวแขนดอกป้อมมีสองเสากี้สูอัธุเอ็ดดูอย่างนำวางข้างบัญชีกรรมเนี่ยย้ำ นบ่มีสองเสาเกจูก็ก็บ่มีลูกไฟก็เหลียวหักแห้งเปียงอย่างน่ะป้นดิ่มเคยปันผันเคยปันยานเคยหันหนูตั้งนาตั้งตาด่าสีตั้งโมเสื่องหนังนั่นแหละอ่ำวางขว้างบันไดกิ่วเฮาเสียงเฮาเงินเฮาคำเฮา มีไว้แต่ไหนพอลูกชายมันขันซ้าสามซ้าผู้ละเผาส้มดีมาผู้ละมวยละอ๋อเกียมวยฉะนั้นลูกชายมันดูค่าเขาขาในก็เปลี่ยนมา มีมาหลายซาหลายปันหนาหนาอยากอำขอบล้นป้นรออะไรก็เบอร์เกียวก็เบอร์เสียงก็เบอร์เงิน ก็เบอร์ค้าก็เบอร์เฮินก็เบอร์เย่ก็เบอร์ลือก็เบอร์เมซึ่งหนักนหนเอาเขาขาในทุกข่าหยาบยันฝั่งบ้านขันเสาตั้งบนในกว่าเบอร์ในที่ขายเอาย้อนหนึ่งปอกกล่อมในสองปอกกล่อมในรวมสามปอกมากกล่อมในป้อนในซึ่งสายติดตาในเนกังสายเปียกขันดามันอำกินอำยำนอนแปดสนัเสียดวันก็ปอนติ่ไรไม้เอาปอเมเขาสั่งว่าอ๋อ ลလူဆိုင်ဟောင်းနဲ့ဘောဒီဝဲရောကเรื่องไหนดีๆกနဲ့ပညာဆန်းစွာမွေးကွာထမ်းဆာနာတော့ကောရမဗုဒ္ဓခะดอกก็มาพวกด้าานทำเจหก็ยังติเลยหันเลืองเลืองมิวเนื้อจ้องก็แค้นหิงตายแปรว่าเรื่องไหนเลย วางปั่นมันยาเพราะวางข้างปั่นมันเอาเนี่ยก็ส้มส้มเสื้ออาบนับสุกโตชีกิ้งเลยขึ้นปอกสายไหวฮอดจ้องต่อเมียท้าคำพระสาวเขาเยาวยามตลอดได้อาข้างกว่ามีสองเสากีสุก็อัทุไลดีลีงามงามดีขายเอาตลอดยุกยองห่อโดนโดนข้าใจเขาทำสารนะคำพราบินเสาสีกรรมยามนั่นพระบินเสาก็ใจะยามสังขารเขาจะทาบันโฮยเลยเอาเข้าทำนักสา าสนาวายาข้องวัดตีได้ยาหาในอึสังวัตรานในป้องเขาใส่มากกว่ากำก้อยเนาะ แต่กาเขาสวนหลวงกว่ากำแค่ใครนุ่งขาวหุ่มหุ่งน่ะเนาะวัดราชุดนะในยเอาเพราะเห็นสังนั้นดีๆงามงามยามนั่นเอาเขาทำศาสนาพระเป็นเจฉาสังวาเพราะว่ามาในศาสนาเขาพระเป็นเจฉาในการด่าดูระวิปัตนาธุระการด่าดูระล่องอันล่องซ้อน ลองจากนั่นทำกรรมสอนนั่นกอ็เดลเฮตุป้อมเป็นรายการดาดูระวิบัตินาดูระเฮาก็หันมาชิสาสีบ้านราเสียตรามันราสึกนิบานั้นเดลโกตัวโกท่าข้าใส่จูซายเอาสายติกาแต่ว่าคาราเปเดอาสางนั้นก็เกี่ยวเข้ามาตัวเหลียวในเดียวตราสังเสกวยดีขายเอาลองอ่านลองสอนนั่นเดคาราเปสอมเป็นอะไรดีขายเอาพระมิจฉาปันรามันกว่าปันรายเอาไหนก็โกทุกโกท่าข้าใส่จูซายี่บอกดังสติตรัสต้องย้อนเหนือดูเหนื้อจะเปลี่ยนเปลี่ยนดูดูเสียมือกว่ามือไปมือไอมือนั่งมือนอนมือก้อนมือเข่ามือต้องมือเกื้องมือหวิมือไหวมือก้นมือเลี้ยนดังบ một đăng xiềng dân áo sát đi ra hay đó dòm dân nắn yo cầm này quân lo cả hậu đăng một đăng xiềng có mi sát đi có sara biển ma sara này bia thị lòng tăng biển nên có hoạt mà bay thâu xí ta có lòng tăng biển theo mai cả đi tây tài à han mưa có đàn miệt nga quay hứng hứng ma đàn lúc mà pha hứng đàn lúc mà pin ma bọn này có tô quả đăng tổ đăng kinh biển yên phơi yên này quả đăng một đăng xiềng sáng hoa à bù đi tây tài à han mà biển tổ tủ tổ nào quả đăng một đăng xiềng lại hoang mà tụm tủ tụm nào bù đi tây tài à han ya ว่าอย่างนั้นในวันก็ยาวเข้าก็ถึงมายาวตีตาอยากให้ในขันซาเวนะทุกข้าอยู่เสื่องหนังนั้นเอาบ่นี่ถึงหนังผ้าปางกลางหนังเมืองเลี้ยงมาหมุนคำพายเปนจะเอาตาเคคำกลืนด้วยเนื้อเสื้อแก้วระดับดังเมืองคนดังหมดดังเสียงด้วยกว่าด้วยมา ปัญญาสติได้ยาหันนั้นวันมันในถูกแลยอดร้ายเอาในพระมิจสาเขาสังข้อยาหันเขาสาตัวน้ำอุ่นน้ำไม่เสียวเลยกูเตียงพระมิจสากว่ายอติได้ยาหันนั้นมาที่ซานจองนั่นเห็นเลยมาสอบเตะปันน้ำมันเสาสุกปันเย็นมันเสาดีปันสังการมันเสาย้ำมือพระเสาเลยสังขาเขาเสายองกว่านั้นหลุมมันเสาในพวกเกกก็เก็บตบตบเก็บเสื่องนั้นว่าถึงดีว่าเอาสอบเตะปันน้ำยาวเอาในขึ้นมาไว้ตีกูนอนมันเสาไว้มันสังการดีลีเห็นเลย ซ้ายเป็นเจ้าต่างบันสัดที่มันลูกห้าเก่าติ๊ได้ยาหาเนอเปลี่ยนก้นมาไหนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเนี่ยก็กอกองในอ่ำรอดเสพลองว่ามารณาที่ลองเลยตั้งตาย อันวันหนึ่งมาเก่าพระก็ดอมรอดกุ้ยกาจูไปตายนายโลเลสังแข่งมารณานกตะตีมารณาลองดังไปนกตะตีหักคุกโทบตาเสวะ อย่างสีเฮาไหลคำวันเหนอเมื่อไหรก็ตายอยู่ยาวเล็ดสีเฮาไหลคำวันเหนอเมื่อไหรสีก็ตายอยู่ยาวปานเชียนเฮาไหลคำวันเหนอเมื่อไหรสีก็ตายอยู่ยาวผู้กามร้อยเก่าก็ห้อยตักไว้ตายอยู่ยาวสู้กาไปตายในปองข้าใกล้เฮ็ดไว้การลีสองเมียนยาวซุ่มไปตายในก้อยหลุดไรเฮ็ดไว้การลีนวันนั้นการลีที่สุดในเปลี่ยนนิสังวิปัตนาลองจ้างตั้งกับลองการมาการต้องในที่ลีที่สุดยาวอันในตาออกล้นป้นหลับสัมภายยาวอันเป็นขันดาฮาบายุ่งนำรัดตัวลงเฮาในป้นในซื้อยมสีแคบตินยอกป้อมกายเอาเสาเออแคบตินยอกในขาด เขาผ่าขึ้นเป็นกอตัวไรแต่กะเขาอันเนาะมุนสร้างเขาเมื่อเหลียดังชวนหลวงพวกในลายแคบดินขาก็ย้อนไว้กันในเย็นไหนแต่กะเขาเขาคว่ำกูเฮินเขาถังเส้นมัดถมตราในเนาะสังเสือเราสร้างมูหนิงมาล้มปลากันตายไปแล้วเอาย้อนผ่าไว้เห็นแต่กะเขาคำบนในเด้ เท่าถังได้เห็นแล้วกอตัวเดียมใครความเออในขันถาตัวลงก้นเขาในพอตายมันมีน้ำตอนพอหนีสังยาเมื่อไปตายในไว้เก่ากว่าเก่าแก่เมื่อกว่าเมื่อแก่เพื่อนข้อของเขากำเขาเคยควักปัญหากำเมื่อแต่กะเขาอันเนาะเพื่อเหลาเขากำใครหลาปัญหากำเรื่องไหนเออสาวนี่ไม่ต้องใครช่อลงนายเอาพระเปสมาข้อน่ตราสองสอง กูสักูซองกูลองกูเบิ่งเต้นหนังเราบ่ได้ซึ่งเอ้ยย่ำเต้ตัวหลวงเขาขันถาหลวงเขาในอันนี้ตารันน้ำร้อนร้อนแกนกนมีสังบ่ไี้กูสักูเบิ่งพรยมีสมาปัญสติมันซึ่งนั่นเออ นิสตามตีหน้าสร้างว่าดังบ่ดังเสียงกาถาดอกมุนคำพายจงมาขอดอกหมู่บันเซิงหลังนั้นนั่นป้อนไหนซึ้งอำป้อหึงป้อนนั้นต้านเอาดังสติตนะต้องซ้อมวยนายกกลางเสาเปลี่ยนมาต้องกว่าต้องกว่านั้นป้อนเด็กนะต้านไรมาสีมาสีโผเปลี่ยนยาหันตาโกโกกว่าไรต้านสายมันเสาเชียงกว่าเมื่อเลี้ยวกันน่ะยอกว่าก็เลยเอาเสาติได้ยาหันไหนกู้เมื่อตีนี่ป่านพุ่นยากว่านี่ป่านเนี่ยมันไรตายไรเกิดแทงไว้คือคือยาวยาวยาวคือเทว่าเฉียดกาดังบ่ดังเสียงไว้กำกันไรตายตายเกิดเกิดซ้ำความเหินไว้กำกำไรมาเป็นก็ยิงก็ซ้ายดังบ่ดังเสียงเสือไหน เด้กได้อย่างนั้นในกว่านี่กว่านยาวถึงนี่ว่ามันเจากว่านี่กว่านยาวยามนั้นกูเตียงไฟมันเจ้าปิ้วสู้ยู่ยานลุ่มลาสร้างจู่ให้เลยเฮ็ดสี่ตีวันว่ายาวยามนั้นถัดต่อเจ้าขึ้นไว้เสนายาหันเขาเจ้าตั้งหลายสังว่าอ้าวพระมินเจ้าไหนว่ายีเด็กได้แต่นั่นลงเอ๊มีหลอกสังกอมหูไหนพระมินเจ้ามายินไม่เลยสังสร้างล่างไหนขึ้นลูกข้าเก่าดังหมดดังเสียงไอ้เด็กได้อย่างนั้นไหนต่อเหลียวตามมีญาพวกกลมซื้อที่ซื้อเป็นยาหันตายเลกว่านี่กว่านยาวยาวเป็นยาหันตายเลกว่านี่กว่านยาวซาดก่านปานวันก้นมาไหนมันเลยเฮ็ดสังละเลยมัดลูกข้าย ยาบยานปังปันคันเจอตานได้ละในเนื้อเมืองปารณสีนั่น ว่าเมื่อเป็นอมิวมกโซหลงกลางหนังเมืองเลี้ยงมากกว่าเมื่อเอาตึงเขากวางเขาพันเขาเปียกเขาไก่เขามัดทุบนาคาชักเหียมตีตายริมตายลิมเลยขายเนื้อกาดกูมือกูวันเสื่งหนักนั้นอาเปียนมันสั่งว่าปันเสื่งไหนยาวอ่ะไว้หนาอาตาวันหนึ่งมิโซยาหันตาบ้านหนึ่งมาตุ้งซ้อมดังหนาเคลนสิเลยเฮ็ดเขาพักหนึ่งก็ซุกซุกเสอเสอไว้ดีกินก็ซ้ำไปขยับเสื่งไหนกว่าเอาเมื่อก่อนหลุดด้านดีโซยาหันบ้านนั้นเห็นย้อนสู้ไว้สาวอันคาเลยหลุดด้านเขานำซ้อมบ้านบ้านเหมือนไงเตียวสาวขาวผูวรันถึงนั้นวันลื่นมือหนามากกว่าคาราเบคคาตะการไหลหัวรันถึงสีกรรมก็เบอร์ไล่เตียงเก่าเป่าวันย้อนสู้ไว้เสื่งหนักนั้นเลยไอ้เก ที่ว่านี่สารน้ำจอนพอนี่มันปั่นมาซึ่งหนังนั้นยาวเนาะ อันเจ้าสร้างลาดมาตราเมือไก่นั้นมาหือตาขามตาสามตาลออันมันเหตุการณ์มีอาคู่สูราทุกนาคาสาเหียมคนใดคว้าตาเป็นมูซื้อนั่นไรมากขับเป็นเย็นเปื่อยเย็นไหนก่ตั้งโวตั้งคิงอาซาก่อมยาวอาซาก่ดูดูตอนตอนปอดปอดซึ่งหนังนั้นนั่นสัวัดตาขามไหนก็กเขาเหตุการณ์มีไรขามเนาะ ตาสามอันวันนั้นก็เปื่อมันหลู่มันดันเขานำซ้อมบ้านกะดีเสายันตาป้านนั่นบ่อนไอซึ่งไรมาเป็นลูกไส้สถิตหลงในเมืองเสาที่ ลูกเสพว่าผู้งูเสือนั่งกว่าเงาไล่ลูกก่อนลูกเงาไล่ขึ้นมาเป็นลูกไส้สถิหลงเมืองสาวัีถึงนี่ว่าเปลี่ยนเส้งนั้นมาเปินเมื่อกัดถอมรากูคำกูคำมือถอมราจอมบนราเข้าใส่มาควาเมื่อหนุ่งสามก้าในเล็กย่างกังวิปัสสนานรามาบ่อนในซึ่งหันถึง ยุ่งนำรักกันดาบาเปลี่ยนเปลี่ยนลู่ลู่คู่เดียเสียละหมานยาวป้อนไหนนั่นเปลี่ยนนี่สังกับพอดปาดินิกป่านนั่นป้อนไหนซึ่งล้อราล้อที่สังล้อไรเกิดไรเท่าไรเปลี่ยนไรตายดังหมดดังเสียงเนี่ยเออสังว่าตาขามตาสามตาล้อเนี่ยเศร้าสีนาเศร้าด่าหน้าตากาดกามายิงซ้ายเคียงนายเสาคนเหนียวเขากูก็กูคนดังหมดดังเสียงไหนก็เขาไข่กามเขาไข่ขามในก่อให้เราห่างเขาเขาไข่สามในก่อให้เราห่างเขาเขาไข่ล้อในก่อให้เราห่างเขานั่นยาวเนี่ยเออมือดันวันมันในเด็ดเปลี่ยนผู้กูแข่งล้อไข่หลอดกูก็กูก็เขาออกล้วนก้นหลอดเพี้ยเกิดเพี้ยเท่าเพี้ยเปลี่ยนเพี้ยตายกู ูพ่อกูคนดังหมดดังสิ่งเลยสั่งอ่อนกันมาเหตุการณ์นี้การเมียเสื่องหนังไหนเนี่ยเออเนี่ยเสื่องหนังเศร้าจังไรโดดไหนใครในเศร้าสีนะเศร้าด่าหน้าตะการกามาเอาเขาดังหมดดังสิ่งเลยเศร้าเศร้าเตี้ยสื่อสื่อเตี้ยวันนั้นเด้เมื่อไรตัวเขาเศร้าก็มาตามโดยเหตุด้วยนังสั่งรีป่องเชียงเลี้ยงสายห้างผาห้างมันยาวไหนนั่นเออวันเมื่อไหนเด็ดที่เขาป่ายาวยาวเข้ามันหึงในก็ขิงเข้ายามันก่อนไรกันได้ก้อยปลอกหน้าขาลื่นมาเพราะว่ามลุ่มหันตายไปก่อนเดี๋ยวเลยข้อเที่ยงว่าตะการเขาว่าเนาะเออในเลยกูก็กูคนดังหมดดังเสียงป่องสายห้างผางมันเสียกรรมอันเลยมาหลุมมาดันเขาดำซ้อมบ้านวันเมื่อไหนก็อ่ำ dia ke mang yau an pong za hang phang man no นายเอาซ้อมในหัวใจเศร้าสีนาเศร้าด่านาตกาสถานตกาเมียเขาดังบ่ดังเสียงเหล็กไหลด้านขนมซ้อมบ้านบ่ไหนหัวใจสีนาสถานราตกาเสียมาหลวงเขาเกวมกาโคมบ้าหมู่ปีซุ้มน้องไรเฮ็ดไรสร้างไรหางไรบองไรอยู่ไรด้านขนมซ้อมบ้านจะในห้องว่าด่านากุศลกรรมจีรนาอันไรซอกเด็ดดื้อกรรมในห้องว่าฉีลากุศลกรรมจีนาไรถวามร้านไหนไรห้องว่าธรรมะด้วยนากุศลกรรมจีนาอันเจ้าสร้างไรผู้สร้างมีดาพ่อบรรดาตกาอุบาเขาดังบ่ดังเสียงจะในห้องว่าธรรมะดีนากุศลกรรมจีรนาอันเปลี่ยนกุศลกรรมจีนาไรเปิงไรป้าเข้าห้าไรวันกันเฮ็ดสร้างบองวันเหมือนไหนนะเฮาจิ้วออกล้นก้นรอดแปดเหล่องเกิดล่องท เาลองเป็นลองตายทั้งหมดทั้งสิ่งที่มันเสียกรรมในดวงใดหมดถึงเก่าบอกวันย้อนสู้เส่งหนังใน้าวในหนังการเจ้าสร้างว่ามันราบองบองก้องหมู่การอีกู้สุดทั้งหมดเส่นในก็สังเสื่อว่ามันปากว่าที่พิธีเบิ่งเดียงดีเกิงปาเข้าความเรื่องขั้าดูสุรกาเจ้าด่านหน้าทั้งหมดทั้งสิ่งในก็แขีนดอกวางข้างบนเ้าเจ้าสร้างเสียกรรมยามเดียวมีอันเจ้าสีหน้าเจ้าด่าหน้าคำเกี่ยมโลกาเป็นข้อโจยามายันสุฮาซาบยษนาราหาซองหลอนเครื่องลีโกลีกังหลังหลังหลายหลายกาเป็นเพี้ยนนำดังหลายเพี้ยไพ่ดังใหม่กาเป็นพีวันโตพีวันออกพีประหองพีประซาน เพมีเพเสือเพงูเพเงาเพไม่เพดอกเพออกเพหลาเพหมาเพเหมาเพเสือเพโถเพเหมือนลูกเพเหมือนนังเพเหมือนนอนเพเหมือนกว่าเพเหมือนไปเพเหมือนไอเพเหมือนลานเพอุบาทอันเรเยียนเปิงซื้อนั่นก็ให้มันการกางกะเหมือนโซเฮนเสียนโซมงเชียวไรพีอย่าลานไรคนอย่าลานไรสัตว์อย่าลานไรดังไม่เฮยานดังพันอากาศดังเมียเธอมาสีบ่ช้ำสาวในกาวันดาเมื่อนาฮาเศร้าสีนาเศร้าดานาเศร้าอย่าวิสาเขาเขากูก็กูก้อนทั้งหมดดังเสียงทะเลอ่อนกันกินเหลืองเหลืองลุ่งเหลืองเหลืองดูเหลืองเหลืองให้ท้าเทียงตาหน้าสีดาสมดาวิบัตนาบัวนาล่องย่างดังกำน าการกรรมฐานรักเปลี่ยนคนเปลี่ยนผีมาพ่อสันและบันและนี่ก็อะไรเปลี่ยนคนนี่อะไรเปลี่ยนผีมีอาาการอยากัน နံကသောဇံဝမန္တရပောင်းပောင်းကောင်းမှုကလီကုသောတံမောတံစင်စရဟမန်စီယောလီစီယောပင်စီယောကတ်ယောယန်ဟိတာသုခမြတ်မြောက်ပေါက်စဉ်ပိစုပန်ပန်ကွန်ယံမြို့စနေစကွာစကွာဇွမ်လေဝဇစေနာသတ္ထတရတကရှာမလုံခွဲမကဟောဘတကမြောက်ခေါရိမတင်ကောက်ပဝန္ယောဝနိဗ္ဗာနပစ္စယောဟောတုဆွကောပြန်ပစ္စယပမထောမြောက်မယံမစကာစဝန်ကွမ်ကန်ကึงဒိုလေကွမ်ဟောစီခောယောအံถึงဟွဇင်တတ်တင်းစီမြင်းလောဆိုင်စီနိုင်လောနာတွန်းယံမြို့ပါယုံမူလံ cứ đa mùa đa hai đến lao có ra biến khăm nàng gà giao diều là giao đà na hao khao giao ram du mà yon con quần biển quần đại a luôn yon ถึง khán xuống lượm diều viên yên yên sao có po vang xịp yên sam bay ở tiền khơi ao đam khao ao ban các yàn mi kia sang lý xịp bảy hồ bể đồ đồ yến dài chiều ai lý sẵn thì kia để mương quân mới luận ถึงเดียวเดียวกู้คันนี่ควานเริ่มหอมใบจอมที่เวียงเมืองกระเชียงภูมิเมืองจอมมีสินเขาซุ้งที่มุ่งใบจอมหอมงาคันเหมือนยาหันกิ้งดีมีบันเอปีนเสาวนางนั้นวงใบจอมจิ้นคงอย่างงาน ันยันมือสูงส่งกังอากงเวียนนี้ผู้ตาเกมาโดซุ่มเสือยิงใส่เสียมนายโลนนางหาดังเลยมาดองหาทำดังลองดังดีเขาอันปี เมื่อแร้วสามบนอยู่เปียเมืองนั่งเหงกลางที่มุง เมืองป้าปีส่อนสองลุงอ่อนพร้มกันในเมื่อเพียงสวยปีเปียกิ้งอีกยองดัดซ่อนกลางที่เกียงมุงบนด้านไหนหัวมาด้านกว่ามีสีเปลี่ยนเตียนไพ ไว้ขาในบันคุณนั่งดังลงกงเลี้ยงนี้เปียนกองหึงถึงไปไว้มาดาราทำมองว่าป่องลมเลือนลีหันซ้อมปืนสะหอดีเมืองพี่ขอบามลีมีกูสารธรรมะกูสารธรรมะเบียกดาธรรมาตั้งเยียดตั้งเลียนสามบาดราขอให้สามดีมีพร้อมสอมกันสะออบันพี่ดีว่าคบยามานังดต่กะเอาเข้าเลยเหตุการณ์ดานาศีราบวานาในเลยซื้อกูสารธรรมาดังเลยเปลี่ยนกว่านั้นสุ้กันที่ยาที่ไม่ทานน้ำยานางกำวัางผ่าอบดอเมีันพอกัะสัมบาดาเลยปิญญาตะขึ้นขึ้นแก้วหงหางดังเลยเปลี่ยนเสาเปลี่ยนนางซึ่งเฮาก็เลยมีเขาเงินมาอาลาลดกาเขา กองข้างไว้ตาเพราะว่ากุศาสานั่นอะไรมีอะไรมากังเช่นซื่อสุริมิกงปงเส้นขึ้นอย่างมากกว่าบารมีอสุหุนนบิญญาปรมาเสียเสียเท่ยไรมากังเบียดดานกวนการได้ที่ วิสิกิสัตนามานาสันเลนกองสู่อยู่มาให้ห้องกองหนองสันสองเตี้ยเปียอุปทานในน้ำหอดวันขึ้นนอนทติสาเดงอภิยาเดงเวียงลูงเหซุงทุ่งอริยาเขาเจ้ามือเขานำขึ้นนำกำขึ้นพื้นอ่อนพร้อมกันหอดเวียงหลอดได้ขึ้นพุทธาพรอมยาออกตกาเจ้าดานาเจ้าอยาวิสาติอานาบริสระปองสุรกองเจ้าคนลีเขานอน